พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Fabrication Lab กับนวัตกรรมเพื่อการศึกษา การพัฒนาประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้และทักษะ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สร้างสรรค์นวัตกรรม ที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศครับ สวทชดำเนินโครงการ Fabrication Lab เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทาง สู่อาชีพวิศวกร หรือ นวัตกรในอนาคต สวทช ยังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดการอบรม การจัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อการศึกษา และการใช้แฟบริเคชันแลบให้แก่ครู 400 คน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แฟบริเคชันแลบที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ร่วมสนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพทและ สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000